สวัสดีครับ YouTube Story The Phenomenon of Creator ปรากฏการณ์จากผู้สร้างนะครับ คลิปนี้เป็นคลิปจากช่อง YouTube ที่ใช้ชื่อว่า Americano นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ ผมเรียกว่ามนุษย์แล้วกันครับมนุษย์ตนหนึ่งที่กำลังเดินอยู่ข้างถนน ลักษณะของเขาดูเหมือน ไม่สมดุลนะ ถ้าดูแล้วรูปร่างร่างกายดูไม่สมดุลดูผอมอดูเหมือนกับ อ่อนปวกเปียก คล้ายกระดาษ คล้ายกับว่าบิดบิดงองอยังไงประเภทดูไม่เหมือนคนดีกว่าครับ ไม่รู้จะอธิบายยังไงถือว่าแปลก แถมยังมาเดินกลางค่ำกลางคืนถ้าดูว่าใส่เสื้อผ้าหรือเปล่า ผมว่าใส่เห็นกางเกง คล้ายๆกางเกงอยู่นะ แต่ที่แน่ๆ คือคลิปนี้ไม่ใช่คลิปที่ผ่านการตัดต่อ หรือว่าทำสเปเชียลเอฟเฟกใด ๆ เนื่องจากว่าเราเห็นเงาของคนดังกล่าว เงาจากไฟรถจักรยานยนต์นะชัดเจน คิดเห็นยังไงก็แสดงความคิดเห็นมาได้นะครับ อย่าลืมกด Subscribe ช่อง SMG UFO ช่องทางที่ 2 ช่องนี้นะครับ ก็เป็นช่องใหม่ เพื่อเป็นกำลังใจให้เราเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ